พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน การประกวดยัง Makers Contest ปี 2 วันนี้มีข่าวดีสำหรับน้องๆนนักคิดนักประดิษฐ์มาบอกนะครับ โครงการเชฟรอน Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนนักศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด ชิงรางวัลทุนการศึกษา และยังได้ไปร่วมแสดงผลงานที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ ปัจจุบันผู้คนในสังคมมีความเสี่ยงต่ออุบัติภัยภัยพิบัติ และปัญหาอาชญากรรมต่างๆเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน ได้รับบาดเจ็บ หรืออาจรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ ครงการ Enjoy Science ยัง Makers Contest จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับ Maker รุ่นใหม่หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับนักเรียนนักศึกษา สายสามัญและอาชีวศึกษาขึ้นเป็นปีที่ 2 ในหัวข้อ สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษาและทริปร่วมงาน Maker Fair ระดับโลกที่สหรัฐอเมริการวมมูลค่ากว่า1ล้าน2แสนบาท ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่31สิงหาคม 2560 ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Enjoy Science Young Makers Contest สนับสนุนโครงการโดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิตจำกัด ร่วมกับ สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000